ไม่หมดนะฮะขี้เกียจย่างครับ กระทะสุดท้ายฮะเลิกฮะสวรบสวัสดีครับผมเบาใจแถวบ้านอินดี้ชาแนลนะครับเลส บ้านก็ไม่อยู่ เงินก็มีนอน รถก็มีขับ แล้วผมจะต้องดิ้นรนเอาอะไรกคือเขาอยู่นี่อนาว่าไม่เคยแคร์และไม่เคยสนใจใครครับ มีตังค์ทำอะไรไม่น่าเกลียดนะฮะ สองคนกับแม่ฮะวันนี้นะ let's go บ้านใครบ้านมันครับ ไม่มั่วสุมครับ ไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ครับผม let's go lắp xong canh chim canh lê đi quả ha let's go ไม่หมดนะฮะเจ็ดย่างครับ กระทะสุดท้ายฮะ เลิกฮะ